มาวันนี้นะเป็นเกมเบนิโตครับผมเกมนี้จะค่าพีจีเพื่อนๆเข้ามากันนะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดสับสไครต์กดกระดิ่งแจ้งเตือนให้เราด้วยนะจ๊ะบอกมันน้องทุกท่านหนุ่มหล่อสาวสวยผู้ชายน่าจะดีหนุ่มสวยสาวสวยและกระเทยเพศสองทุกท่าน โอเคครับผมวันนี้ก็จะพามาตะลุยโลกแห่งความจกจำของเบนิโต้เจ้ากระโหลกสามหัวหรือเบเอคอนนั่นเองครับผม โอเคผมวันนี้เบนิโต้เกมนี้ผมต้องบอกเลยว่าเป็นเกมที่เข้าดีมากๆผมโดยเฉพาะยูสไมยูสไมว่าไง อืม บอกเลยผมว่ายูทนี้ที่ผมได้ทำการสมัครมาเมื่อวานนี้นี่เองครับผมสมัครเมื่อเวลาช่วงเย็นๆนะ ก็มาลุ้นกันครับว่าจะแตกดีแค่ไหนต้องบอกว่าเครดิตนี้ผมเครดิตนี้ผมได้มา ผมได้มาจากโปรโมชั่นของดีจากทางที่เกมเขามีให้แจกโอ้โหนั่นไง สเก็ตเตอร์ลงมา โอ้โห เหลือจะเชื่อครับผม โอ้โหฟีสปินวอนไปจำนวน 12 รอบเรามารุ่นกันเลยเริ่มต้นที่คูณ1 โอเคผม 11 รอบนี้ลำดูว่าเราจะแตกเท่าไหร่นะ จ๊ะเออเอมาวันนี้วายเชื่อมโอ้โห ดอกนี้ยังไงไหลไม่ไปดีครับผมไหลต่อเนื่องเอลงมาอืมนม่ว่าสเก็ตเตอร์จะลงมาอีก ดอกหนึ่งฮะดอกนี้กินมาที่73.50 ไป ลุย อยู่ที่คูณ4คูณ5ไวยเชื่อมเม็ดนี้โอ้โหเป็นเรื่อง 195คูณ6แล้วก็ยังไงผมแตกมาดีเบ็ด10 นะผมตอนนี้เดินอยู่ที่เบ็ด10 นะ เบสิ็ผมต้องบอกกับว่าเกมนี้นะครับผมไม่มีการซื้อฟีเจอร์ นะเกมนี้มีการซื้อฟีเจอร์นะผม แล้วก็เล่นให้ดูแบบสดๆเล่นให้ดูแบบว่าเห็นๆเลยว่ามันเข้าดีครับผมดูดิครับ ผมวายมาอีกแล้วเชื่อมมาโอ้โหสองร้อยคูณเก้าไปดอกนี้เข้าไปโอ้โหยังไงคูณสิบมาไหมอืมมาที่เจ็ดร้อยลุยกันไปเลยครับผม ตอนแรกครับผมผมก็ไม่อยากจะเชื่อนะว่าที่นี่เขาจะแจกแต่พอมาเล่นด้วยตัวเอง เออ มันเป็นความจริงอะ ก็ลองกดได้ที่ลิงก์ด้านล่างนี้ครับผมเรากดได้ที่ลิงก์ด้านล่างนี้ครับผม ต้องบอกครับผมของดีเรามาแนะนำ ของไม่ดีเราไม่บอกต่อ โอ้โห วันเชื่อมนีเป็นไงเพื่อน โอ้โห มาดีหกสิบหกโอ้โห อะไรก็ตีอ่ะหลายมายาวๆลูกพ่อ โอ้โห ไม่มา มาที่บหกปฏิพันธ์เจ็ดตัวไปสองรอบสุดท้ายก็ขอขอบพระคุณท่านผู้ชมทุกท่านนะผมก็เข้ามาสเก็ตเตอร์ผมเข้ามากะจะเล่นสักเพลินๆหน่อย แต่เล่นแล้วได้แล้วก็เลิกดิครับรอแล้วผม เบิกครับผมเบิกได้ไม่จำกัดพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้เจอไม่ได้เกมอะไรและเกมอะไรมันจะแตกครับผมก็ลองรับชมกดติดตามเอาไว้เนาะเกมไหนนจะแตก ช่วงเวลาไหน เกมนี้ช่วงเวลาแตกก็อยู่ในช่วงเวลา5โมงถึง3ทุ่มลองเล่นกันดูเจอใหม่พรุ่งนี้บ๊ายบาย